วันนี้ทำอะไรครับถ่ายงานครับ ผมตรงเวลานะผมบอกนี่แหละสนุกปะน่าตื่นเต้นด้วยวันนี้เผมตรงเวลา What ถ่ายแฟชั่นครับ ถ่ายเสื้อใหม่ของเบคอนลงเว็บเบคอนครับสวยนะคะสวยมากหมายถึงเสื้อเหรอหนูเองล้อเล่น ล้อเล่น มาถึงคนข้างๆข้าง and I'm swerving. If a nigga try to holler, she gon' curve him. We came from under rugs like a Persian. We been staying in our lane, ain't no merging. Wrap a nigga like a motherfucking turban. Uh, yeah, these niggas all square like Irving. Yeah, we grew up in the hood, no suburbans. Uh, เป็นไงเสื้อใหม่รีวิวหน่อยสวยมากครับผ้าสบายใส่ดีต้องมีย่าฮูขายเก่งย่าฮูเอาถ้ามันถ้าไม่ดีก็ไม่ขายแสดงว่าสวยจริงแงนเสื้อใหม่ ไม่ต้องบอกว่าวันนี้เป็นวันที่รวมอินฟูที่เยอะที่สุดในรอบหลาย หลายเดือนที่จะได้เจอแบบนี้ค่ะพี่มาร์คทำไมวันนี้พี่มาร์คไม่มา อดกินขนมเลยอะถ้าพี่มาร์คมาพี่มาร์คจะเอาขนมมาให้ ขนม พี่มาร์คอร่อยมาก We been out here going hard, we on deck, please don't make them Try your luck, test me in again, we let it ring Please don't start us up, got that black and white, that yin and yang Mr. Officer, g e t n g drained, now they walking up, trying to put the face to the name. ใครอยากได้เสื้อสวยๆแบบพวกเรานะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่ www.bacon-time.com ค่ะ Happy for i t o r y the thing, tell her park it up.